吹沙有香。 สิบคนนะครับนี่แหละฮะจำไว้ว่าเวลาไปงานไหนๆการโชว์นั้นมีทางวัฒนธรรมเกี่ยฝากบอกมาว่า เราเป็นวัฒนธรรมของเพชรบุรีเป็นของชิ้นหน้าชูตาของเพชรบุรีพยายามอนุรักษ์สิ่งสวยๆงามๆนะครับ เอาไว้นะเพื่อว่าใครจะได้ขอได้คุยว่าเออเพชรบุรีเป็นลำวงที่มีความมาตรฐานทั้งชุดเขาบอกมาเลยครับมีคนบอกว่าเพชรบุรีชุดสวยนางรำสวยเต้นท่าจังหวะได้หมดที่อื่น เล่นเป็นแดนเซอร์หมดก็บอกอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยววันที่ 14ผมไปที่กรุงเทพมหานคร สวยเรื่องพ้วดีและก็เป็นงานในในห้องประชุมของแอร์เหมือนกัน แต่เต้นแบบเป็นระบงระบงวันที่ 14เดือนนี้แหละผมจะไปนะฮะงานของของ ตรงเรียกว่าสวเลุเพอดีนะถนนวิทยุนะครับผมไปนะครับ ก็อนุรักษ์เขาไว้ก็ก็บอกว่าเขาชอบเพชรบุรีนะครับ แล้วเดี๋ยวไปมีพัทยามีชลบุรีที่ต้องไป แบบนี้อีกนะครับ ก็ขอขอบคุณ พวกเราที่อนุรักษ์วัฒนธรรมของโบราณโบราณเอาไว้นะครับอ่ะรอบนี้จังหวะสโรนวงครับไม่ฝันเดียบทองเช่นครับ I Tata. ท่าไหนก็ได้ ถ้าได้เมียอูพาไปดัน สุดยอด ไปจ้า